การฆ่าตัวตายเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่คิด แต่สำหรับคนที่อยู่กับคนคนนั้นด้วย บ่อยครั้งเมื่อคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของคนที่รัก ก็รู้สึกกังวลและว้าวุ่นใจกับสิ่งที่เห็น แต่สำคัญมากที่ต้องไม่ให้ความช็อกกลุ่มรุม แทนที่จะไปมองความเศร้าของสถานการณ์ มีหลายสิ่งที่คุณทำได้ เพื่อช่วยคนที่คิดฆ่าตัวตาย 1. อย่าถามคำถามเยอะเกินไป ในปี 2010 มีการศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นในญี่ปุ่น ในพื้นที่ที่มีปัญหาคนฆ่าตัวตายมาก พบว่า การทำคำถามมากเกินไป อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางลบในคนคิดฆ่าตัวตาย นี่อาจเป็นแค่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือว่านี่บ่งชี้การกระทำของคนหมู่มากที่คิดฆ่าตัวตายทั่วโลก มันก็สมเหตุสมผลถ้าจะใช้กับทุกคน เพราะการถูกต้อนด้วยคำถามมากมายก็ไม่สนุก เพราะการช็อกที่ได้รู้ว่ามีคนคิดฆ่าตัวตายเราก็คงมีคำถามมากมายที่อยากจะรัวถามไป แต่เทคนิคที่ได้ผลคือเริ่มช้าๆ ให้เขารู้ว่าเรามาคอยอยู่ช่วยเขา 2. อย่าให้ความหวังหลอกๆ อีกการศึกษาที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่อินเดียอีกประเทศที่ปัญหาการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น พบว่าการให้ความหวังหลอก เป็นการตัดสินใจที่ผิดมหัน ถึงคุณจะรู้สึกว่าการให้สัญญาหลอกๆไปก่อน อาจช่วยป้องกันไม่ให้เขาฆ่าตัวตาย จริง ๆ แล้วให้ผลตรงข้ามเขาจะเห็นสัญญาหลอกๆนี้ทันที และยิ่งผิดหวังกับโลกที่เขาต้องอาศัยอยู่ แม้ว่ามันจะน่าพูดคำอย่างเช่น ทุกอย่างจะไม่เป็นไร หยุดคิดสักนิดก่อนพูด ทุกอย่างจะไม่เป็นไรจริงๆหรอ อย่างที่การศึกษาแนะนำทางเลือกที่ดีกว่า คือใช้วิธีที่เป็นจริงมากกว่า 3. อย่าพยายามเชื่อมโยง การศึกษาเดิมที่เล่าไว้ก่อนหน้าพบว่าการพยายามเชื่อมโยงกับคนที่คิดฆ่าตัวตายเป็นการตัดสินใจที่ผิด คุณต้องเข้าใจว่าในใจของคนคิดฆ่าตัวตาย ไม่มีใครเข้าใจว่าเขาผ่านอะไรมา แม้ว่าคุณเคยคิดฆ่าตัวตายในอดีต และคิดว่าคุณก็ผ่านเรื่องเหมือนกันเป๊ะอย่าพยายามเชื่อมโยงประสบการณ์ของคุณกับสิ่งที่เขาเจอ คนคิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ปฏิเสธการแนะนำนี้เพราะเขาคิดว่า ใช้กับเขาไม่ได้ พยายามฟังเขาแทนจะดีกว่า พยายามเข้าใจสถานการณ์จำเพาะของเขาให้ดีที่สุด 4. ใช้ความเชื่อของเขาทำให้เขาเชื่อ การศึกษาเดิมที่เล่าตอนต้นให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมอีกอย่าง นักวิจัยเผยว่าคุณช่วยคนที่คิดฆ่าตัวตายให้เลือกมีชีวิตได้ โดยเรียนรู้ความเชื่อส่วนตัวของเขา และใช้มันชวนเขาเชื่อไม่ให้ฆ่าตัวตาย ถ้าเขาเชื่อในศาสนาหนึ่ง ใช้คำสอนของศาสนานั้นบอกถึงคุณค่าชีวิต ถ้าเขาไม่เชื่ออะไรเลย ก็ใช้มันชวนเขาได้เหมือนกัน โดยพูดอย่างนี้ว่า คุณมีชีวิตครั้งเดียวทำไมไม่ใช้ให้สุดไปเลยล่ะ 5. ชวนเขาให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หนึ่ง ในสิ่งที่ดีที่ควรทำถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยคนคิดฆ่าตัวตาย คือชวนให้เขาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ไม่ได้บอกว่าคุณควรปฏิเสธที่จะช่วยเขา บอกเขาไปปรึกษาแล้วเดินออกมา นั่นไม่น่าได้ผลดี สิ่งที่คุณทำได้คือให้เขารู้ว่าเขามีคุณ ฟังเขาดีๆ แล้วชวนเขาไปปรึกษา คุณต้องจำไว้ว่าคุณไม่ใช่มืออาชีพ ไม่ได้รับการฝึกเรื่องนี้มา และไม่มีทรัพยากรที่ช่วยได้ เว้นแต่ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 6. จริงจังกับพวกเขา มีแนวโน้มอย่างมากที่เราจะพลาดการฆ่าตัวตายที่จะเกิดจริงกันอยู่เสมอ คนเรามักพูดว่า เขาแค่ทำเพื่อเรียกร้องความสนใจ หรือเขาไม่กล้าทำจริง ๆหรอก นี่น่าจะเป็นมุมมองที่แย่ที่สุดเมื่อมองคนอยากจะตาย คุณต้องจริงจังกับเขา ถ้าไม่มีคนสนใจหรือแสดงความห่วงใย มันอาจผลักดันให้เขาไปฆ่าตัวตายได้ มันทำให้เขาโดดเดี่ยว การศึกษาแสดงว่าคนที่เคยฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ แสดงสัญญาณเตือนก่อนที่จะฆ่าตัวตาย เพิ่มเติมคือการศึกษาในฟินแลนด์ พบ 10%ของคนฆ่าตัวตาย เข้าพบผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพภายใน 24 ชั่วโมงก่อนฆ่าตัวตาย 7. อย่าพยายามดูปลอม สิ่งที่ทำให้เกิดผลทางลบเมื่อต้องรับมือกับคนคิดฆ่าตัวตายคือ เมื่อคุณดูปลอม เกินไป อย่างที่บอกไปก่อนหน้ามันสำคัญที่คุณต้องจริงจังกับเขา แต่ไม่ได้หมายถึงการเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น เป็นตัวเอง อย่าเปลี่ยนเป็นอีกคนทันที เพียงเพราะทราบว่าคนใกล้ชิดกำลังคิดฆ่าตัวตาย เขาจะมองทะลุความปลอมของคุณ นี่อาจก่อผลทางลบ เพิ่มความรู้สึกผิดหวังกับโลกรอบตัวเขา ตัวอย่างก็คือ ยอมตามใจ หรือทำเหมือนเขาเด็ก แทบจะยอมทุกอย่างกับคนเหล่านี้ พูดค่อย ๆ กับเขา อย่างกับเขาเป็นเด็กเล็ก มีอีกหลายวิธีที่คุณจะดูปลอม เมื่อคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนคิดฆ่าตัวตาย 8. ชวนให้เขาเข้าร่วมวัฒนธรรม เร็วๆนี้แคนาดา ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศรอบวงแหวนอาร์กติกรีเริ่มการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดการปัญหาฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนที่อาศัยทางตอนเหนือ คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนพื้นเมือง อย่างเช่น อินูอิต ในแคนาดา และซามิ ในฟินแลนด์ สังคมที่มีการฆ่าตัวตายแพร่หลายขึ้นแม้วิธีนี้จะใช้เฉพาะกับชาวอินูอิต แต่ก็ใช้ได้กับคนทั้งโลก เมื่อชนคนเหล่านี้เข้าร่วมกับวัฒนธรรมของเขา เช่น การร้องเพลงพื้นเมือง การทำศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำสิ่งที่เหมือนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาจะลดความเสี่ยงฆ่าตัวตาย บางทีนี่อาจจะช่วย เพราะคนคิดฆ่าตัวตายรู้สึกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงลดลง เขาจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขึ้นมาทันที และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สานต่อตามเขามาหลายรุ่น วิธีนี้ใช้ได้กับคนทั่วไปอย่างแน่นอน วัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในเมืองใหญ่ บางประเทศก็ไม่มีวัฒนธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ โดยเฉพาะประเทศอย่างอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศอายุค่อนข้างน้อย เขาไม่ได้มีประเพณีเป็นร้อยปีอย่างหลาย ๆ ชาติในยุโรป ช่วยได้ไหมถ้าเราตั้งใจรณรงค์วัฒนธรรมชนเผ่า ผลจากสังคมอินูอิตแนะนำว่าช่วยได้ 9. ระบุความเสียใจที่ค้างคาหนึ่งในสาเหตุหลักที่คนคิดฆ่าตัวตายคือ เพราะมีเรื่องเสียใจที่แก้ไขไม่ได้ ที่จริงแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนหลักๆ ถึงคนที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในอนาคต คนเหล่านี้มักพูดว่าเขากำลังจะได้พบคนที่รักอีกครั้ง หรืออยากพบ คนในครอบครัวที่จากไปอีกครั้ง เมื่อคนเราไม่สามารถผ่านกระบวนการความเศร้าโศก เขาก็หันไปใช้มาตรการที่รุนแรง รวมถึงการฆ่าตัวตาย เขารู้สึกเป็นทางออกเดียว มีแค่ทางนี้ที่จะได้พบคนคนนั้นอีกครั้ง ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นสาเหตุของการคิดฆ่าตัวตายของเขาจริงๆ พูดขึ้นมาเลย ถ้าคุณให้เขาได้พูดออกมา เขาอาจหาทางสื่อสารออกมาได้และไปต่อ 10. ห้ามไม่ให้เขาทานยาตามใบสั่งบางตัว มีปัญหาการฆ่าตัวตายมากในกองทหารโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐ ในอัตราที่น่าตกใจ ซึ่งมีหลายการศึกษาพยายามเข้าใจปัญหานี้และคิดว่าจะจัดการอย่างไร ปี 2012 การศึกษาหนึ่งพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนฆ่าตัวตายคือการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ โดยเฉพาะโอปิออยด์เราเห็นกันครั้งแล้วครั้งเล่า ฆษณาทีวีขายยาพวกนี้และปฏิเสธความรับผิดในตอนท้าย บอกไว้ว่าอาจมีผลคิดฆ่าตัวตาย ถึงการศึกษาจะทำในกองทหาร แต่ก็ใช้ได้กับทุกคน หากคุณรู้จักใครที่คิดฆ่าตัวตายและเขาใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มโอปิออยด์น่าจะดี ถ้าบอกให้เขาหยุดยา หรืออย่างน้อยให้เขาทราบว่ายาที่ใช้ทำให้คิดฆ่าตัวตาย คุณมีวิธีช่วยคนคิดฆ่าตัวตายไหม ช่วยบอกเราในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมจากสื่อโซเชียลได้ค่ะและอย่าลืมลงทะเบียน ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ